不。 <laughs> กระดาวหนักานาเข้าภาษาจะลาบวรสินได้เวลาทอดกระถิ่นได้เวลาทอดกระถิ่นเริ่มได้ยินเอกราวันเป็นเดือนสิบสองเสียงต่อยาวดังพอมีสองข้าทีอกทีก็มีเวลาเดินหน้าไปงานบ้านมาอีมันขอคนไปทุกครั้ง ั้งชีตเกี่ยวนาากเกิดเกเกี่ยวข้าวองตัวยาวเขาแม่มาคอยหน้านวลเรื่องปวดรื่งคอยาวเขาแม่นาข้าวนับปเอาเสา้าตัวสิงโตนั้นก็ชอบบานไปบ้านจะมีแม่สามวัน መክተት አይድገን ነው ያው ማትረብዳካ สบตาหวานหวานสซ่อนหัวใจงามยากจริงโอ้แม่อยากดจริงอย่ามาชิดใกล้อย่ามายืนเลือดใจก็ช้ำจะได้ในห้องเบาๆช้าหน่อยช้ำหน่อยช้ำหน่อยจะแม่เบายาวใช่ว่ามีจะมามารบมาเล่าให้ชาวรักกัน มีครูที่ยังตะวันดูที่บ้านยังมีคนรอตาตาตาปีนี้จะตามแต่ทำไม่พอเราไปเจอกันตอนนี้แล้วเนาะต้องรีบแต่ตายตายตายแค่นี้เสียดายต้องตายแน่ๆ together, together, come on now. Sing, ha, ha, ha. ตาวนั้นเฝ้านางสะสามองมองเราไม่อาจสบตาวันนอนสะตาหัใจ งามที่ออกมาอย่าทิ้งอย่ามาจิ้กายอย่าไปยิ้มอย่าใจไปทำฉันให้ได้ออกมาเผาช้าช้าเหมือนช้าเหมือนจะแม่ลงยาวใส่เอาดูจะเอามาลบมาเล่าให้เธอรำคาญมีคู่หรือยังตะวันหรือชี่ว่าจะเป็นตลอดตามตามตามปีนี้จะตามไปทำไม่พอเราไปเจอต่อต่อตอนนี้เลยน้องต้องเกิดแต่ตายตายตายชนิดสนานจะตายแน่ๆใครจะเดินจะเดินจะเงยจะเงยได้แค่มองตา บนยอดไม้วันละหลายครั้งตั้งแต่ที่ไม่ลดบนเธอคำนู้นมันถูกคนขังกลับมานอนละเมอเบิดจนจิตพวันถึงความกลางเราเอาหยุดที่ได้แล้เรียกต่อเพื่อนบ้า รักทายพิธี่ายพองสงพรอมคิดถึงโทมโยงอาจนตัวดำที่ต้องทนเรียบเขาตั้งเย็นและเช้าดมว่าฟังเอาวันทังว่าเดินตั้งเดินยาตะนอง what ไหวันวานจากงาประกอบกอดกอด difficult for that.